คำกริยา appeler จัดเป็นกริยากลุ่มที่หนึ่งคือมีคำลงท้ายหรือ terminaison ที่ตายตัว แต่กริยาบางตัวกำหนดให้มีการเปลี่ยนรากนิดหน่อย เพื่อให้การออกเสียงง่ายขึ้น กริยา กริยา appeler จัดเป็นกริยาที่มีพยางค์รองสุดท้ายใช้สระเออก่อนที่จะตามด้วยพยัญชนะ n monsieur l t ซึ่งภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้เพิ่มอักษร l หรือ T เพิ่มอีกตัวสำหรับประธาน Je tu il elle ils elles รูปกระจายของกริยาตัวนี้มีดังนี้ J'appelle tu appelles il appelle elle appelle nous appelons vous appelez ils appellent elles appellent อย่าลืมนะคะว่าคำกริยากลุ่มที่หนึ่งเป็นกริยาที่กระจายตามกฎตายตัว ลองฟังเสียงอ่านผู้ชายอีกทีนะคะ J'appelle. Tu appelles. Il appelle. Elle appelle. Nous appelons. Vous appelez. Ils appellent. Elles appellent. อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆ นะคะ